อะดโดโดโดโดอะดตีีจัสวัสดีค่ะแม่ฟาค่ะอามากค่ะ แล้วก็น้องเซราที่หลับอยู่นะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่อาร์ตพาราไดค่ะ ค่ะอาร์ตพาราได์สาขาอัตยาโอเคค่ะ ก็เราจะมาถ่ายรูปกันนะจ๊ะ แล้วก็เข้าไปดูนะคะว่ามี เอ่อวอลเปเปอร์ข้างหลังอะไรสวยๆ ใหม่ๆ บ้างนจ้าเข้าไปดูกันเลยเนาะดูนะคะว่าเขาจะมีภาพอะไรที่เราหน้าทัใจบ้างค่ะ ตามไปเลยค่ะ อันนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่าลวงตาด้วยแสงเงานะคะ เป็นภาพลวงตา one. take one, take one, take one, take one. างแล้วก็กำลังจะชั่งน้ำหนักแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่ณปัจจุบันเท่าที่แล้วนะคะชั่งล่าสุดนะ างการอินกินคะอินกินโอเครู้สึกตัวเบาไปไหมตัวเบามากตอนเกที่บอกว่าเคยไม่ได้ มันจะเริ่มเ่ใส่ได้นะคะวงเกสนะเริ่มใส่ได้แล้วีวิ่งร้อยเมตรได้เลยใช่ไหมก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้ของนะคะเพราะยังไม่มีการเลยมันส่วนแขนส่วนขาแต่ว่าอยีางนี้จะวิ่งราวไหม